ำหรับคำกริยา devoir เป็นคำกริยากลุ่มที่สามแปลว่าต้องมีรูปการกระจายเป็นการปัจจุบันดังนี้ je dois tu dois il doit elle doit nous devons vous devez ils doivent elles doivent อย่าลืมนะคะว่าคำกริยากลุ่มที่สามเราต้องท่องจำให้ได้เพียงอย่างเดียวค่ะ ลองฟังเสียงอ่านเป็นเสียงผู้ชายนะคะ Je dois. Tu dois. Il doit. Elle doit. Nous devons. Vous devez. Ils doivent. Elles doivent. อย่าลืมท่องจำการกระจายคำกริยาตัวนี้บ่อยๆนะคะ